Ah ah ah. មិនហេមធំហើយយើងជត់យ៉ាងចំណាំហំមើលស្រី ครับงานเพลงสติขึ้นมาจัดให้เลยแล้วกัน นะครับผมในงานเพลงเต่าอ้อยจากนักร้องสาวสวยๆแล้วกัน นะครับเชิญ เต่าง้อยงอยนะเต่างอยงอยงอไปเลยอาการหนาวหนาวแบบนี้นะครับงอยอยู่แล้วนะครับอา